สำหรับกริยาตัวต่อไปคือกริยา faire ซึ่งแปลว่าทำ ลองฟังเสียงการกระจายกริยาตัวนี้เป็นการปัจจุบัน je fais tu fais il fait elle fait nous faisons vous faites ils font elles font กริยาตัวนี้มีข้อควรระวังคือประธาน nous จะมีการออกเสียงที่เรียกว่าเป็นข้อยกเว้น กล่าคือจากรูปเขียนควรจะออกเสียงเป็น f ฟ i s o n s แต่ต้องออกเสียงเป็น f ฟ i s o n s คือพยางค์แรกปกติควรจะออกเสียงเป็นสระแอ แต่ภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้ต้องออกเสียงเป็นสระเออคือ f ฟ i s o n s อีกรอบหนึ่งค่ะ je fais tu fais il fait elle fait nous faisons v o s faites. Ils font. Elles font. อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อยๆนะคะ